Thank you. สวัสดีค่ะ ดิฉัน รองศาสตราจารย์มารีหมวกกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะขอนำเสนอรายละเอียดของขันโตกล้านนา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องของวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวล้านนา สวัสดีค่ะ ในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขันโตกนั้น เราจะให้องค์ความรู้กับท่านผู้ชม ในเรื่องราวของภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการกินอาหารรูปแบบขันโตกและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องราววัฒนธรรมของการกินอาหาร และแบบแผนของการกินอาหารให้เหมาะสม รายละเอียดของความรู้เรื่องอุปกรณ์ของการจัดเลี้ยงขันโตกนั้น เราจะนำเสนอเรื่องขององค์ประกอบของขันโตก รูปแบบของขันโตก วัสดุและวิธีการทำขันโตก ขนาดของโตก การใช้งานขันโตก อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในสำรับขันโตก การจัดวางอาหารในขันโตก การรับประทานอาหาร มารยาทและแบบแผนในการรับประทานอาหารค่ะ